สวัสดีครับ ตอนที่3นะครับเราก็กำลังจะมาศึกษานะครับเรื่องบทนิยามแล้วก็ทฤษฎีบทของลิมิตนะครับ วัตถุประสงค์ของตอนที่ 3 นี้นะครับ ก็คือเพื่อที่จะศึกษานิยามนะครับ แนวคิดและก็คุณสมบัติพื้นฐานของลิมิตนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเราลองมาตั้งคำถามเล่นๆดูนะครับว่า ลิมิตของฟังก์ชันคืออะไรนะครับ ทีนี้การที่จะตอบคำถามนี้เราลองมาพิจารณานะครับ ตัวอย่างต่อไปนี้นะครับ สมมุติเรามีฟังก์ชัน f(x) นะครับ ซึ่งมีสูตรคือ x กำลังสองบวก x นะครับลบ 6 แล้วทั้งหมดหารด้วย x ลบ2นะครับ เราจะสังเกตได้ว่านะครับ ฟังก์ชันตัวนี้นะครับ ถ้าเกิดเราหาค่าของฟังก์ชันที่จุด 2 นะครับ ค่าของฟังก์ชันที่จุด 2 ไม่นิยามนะครับ เพราะว่ามันจะทำให้ตัวส่วนใช่ไหมครับ มีค่าเท่ากับ0นะครับ ดังนั้นเราก็ยังเราก็จึงอยากที่จะพิจารณานะครับพฤติกรรมนะครับของฟังก์ชันตัวนี้นะครับเมื่อ x มีค่าเข้าใกล้ 2 นะครับแต่ไม่เท่ากับ 2 เราอยากจะรู้ว่าค่าของ f(x) มีค่าเป็นอย่างไรนะครับโดยทั่วไปแล้วเรามีวิธีการพิจารณานะครับ 2 แบบนะครับเราลองมาดูแบบแรกนะครับ ก็คือเราจะทำการสร้างตารางนะครับเพื่อดูแนวโน้มค่าของฟังก์ชันนะครับโดยการพิจารณาเลือกค่า x บางค่านะครับที่มีค่าเข้าใกล้ 2 นะครับดังตารางต่อไปนี้นะครับ สังเกตเห็นว่าเรามีตารางนะครับซึ่งแถวด้านบนนะครับก็คือแทนค่าของ x นะครับที่ใกล้ๆ 2 นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาเราหยิบค่านะครับที่เข้าใกล้ 2 นะครับมันจะมีอยู่ 2 ทิศนะครับก็คือเข้าใกล้ 2 ทางด้านซ้าย นั่นก็คือค่า x ที่น้อยกว่า2นะครับตัวเลขที่เราหยิบมาหาค่านะครับก็จะมี 1.9 1.99 แล้วก็ 1.999นะครับส่วนตัวเลข x นะครับที่เข้าใกล้2 ทางด้านขวานะครับที่หยิบมาก็จะมี 2.1 2.01 แล้วก็2.001นะครับเสร็จแล้วนำตัวเลขต่างๆเหล่านี้นะครับใส่เข้าไปในสูตรตัวนี้นะครับเพื่อคำนวณหาค่า f ที่จุดดังกล่าวนะครับก็จะได้ค่าของฟังก์ชันนะครับดัง ที่ปรากฏนะครับ ก็จะมี 4.9 4.99 4.999 นะครับ 5.1 5.01 แล้วก็ 5.001 นะครับ จากตัวเลขที่เราลองสุ่มนะครับหยิบมาเพื่อพิจารณาหาค่าของฟังก์ชัน f นะครับ เราจะได้ข้อสรุปว่า นะครับ เมื่อ x นะครับ มีค่าเข้าใกล้ 2 นะครับ ทั้งทางซ้ายแล้วก็ทางขวา นะครับ ของเส้นจำนวน เราจะได้ค่าว่า ค่าของฟังก์ชัน f(x) นะครับ มีค่าประมาณ 5 นะครับ หรือเข้าใกล้ 5 นั่นเอง นะครับ ถัดมานะครับ อีกหนึ่งวิธีนะครับในการพิจารณานะครับ ดูค่าลิมิตนะครับของฟังก์ชัน f นะครับ เมื่อ x เข้าใกล้ 2 วิธีนี้ก็คือให้เราพิจารณากราฟนะครับ โดยพิจารณา นะครับ ฟังก์ชัน f(x) นะครับ ซึ่งก็คือ x กำลัง 2 บวก x ลบ 6 หารด้วย x ลบ2นะครับ สังเกตดูนะครับว่าตัวเศษเนี่ยนะครับเราสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น x ลบ 2 คูณอยู่กับ x บวก3นะครับเสร็จแล้วเราก็นำ x ลบ2นะครับตัดกับตัวส่วนข้างล่าง ดังนั้นเราก็จะเลยเหลือสูตรนะครับอยู่แค่ x บวก3นะครับแต่เมื่อกี้สิ่งที่เราทำไปก็คือต้องระวังนะครับเราตัดตัวแปรกับตัวแปรนะครับก็คือก้อนของ x ลบ 2 กับ x ลบ2นะครับการที่เราจะทำอย่างนี้ได้นะครับก้อนของตัวแปรตัวนั้นนะครับจะต้องไม่ใช่0นะครับเพราะว่าเราทราบใช่ไหมครับว่า0ส่วนศูนย์ไม่เท่ากับ1นะครับ ดังนั้นเราอยากจะทำการตัดนะครับทำได้นะครับ แต่เราต้องโน้ตไว้หน่อยหนึ่งว่า x ลบสองนะครับ ที่เราตัดไปนะครับ มันจะต้องไม่ใช่ศูนย์นั่นก็คือ x จะต้องไม่เท่ากับ 2 นั่นเองนะครับ ดังนั้นเราเอาฟังก์ชันตัวนี้นะครับไปวาดกราฟก็คือเราให้ y เท่ากับ f(x) หรือ y เท่ากับ x บวก3นะครับเราจะได้หน้าตากราฟเป็นรูปง่ายๆนะครับก็คือรูปเส้นตรงนั่นเองนะครับ เป็นรูปเส้นตรงนะครับที่มีจุดตัดแกน y ก็คือเลข 3 นะครับแล้วก็สโลปเท่ากับ 1 นะครับทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่ากราฟของเส้นตรงเส้นนี้นะครับ เมื่อ x มีค่าเท่ากับ 2 นะครับกราฟจะมีรูนะครับ นั่นก็คือค่าของฟังก์ชันไม่นิยามที่จุด 2 นั่นเองนะครับ แต่ทีนี้เราจะสังเกตเห็นว่านะครับจากรูปกราฟนะครับถ้า x เข้าใกล้ 2 นะครับ เราให้ค่า x เข้าใกล้ 2 ไม่ว่าจะทางซ้ายหรือทางขวานะครับค่าของฟังก์ชันนะครับจะมีค่าเข้าใกล้เลข 5 นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็เลยสรุปว่าจากกราฟนะครับถ้า x เข้าใกล้ 2 ค่าของฟังก์ชันก็มีค่าเข้าใกล้ 5 นะครับดังนั้นจากทั้ง2วิธีนะครับเราก็ได้ข้อสรุปในทำนองเดียวกันนะครับนั่นก็คือว่า ไม่ว่าเราจะพิจารณาจากตารางนะครับหรือว่าพิจารณาจากกราฟนะครับถ้า x มีค่าเข้าใกล้ 2 แล้วเราจะได้ว่าค่าของฟังก์ชัน f(x) มีค่าเข้าใกล้ 5 นะครับพฤติกรรมของฟังก์ชันลักษณะนี้นะครับเราสามารถที่จะแทนมันได้ด้วยสัญลักษณ์นะครับดังต่อไปนี้ก็คือสัญลักษณ์ที่เราจะใช้ก็คือ lim นะครับย่อมาจากคำว่า limit นะครับ limit นะครับของฟังก์ชัน f(x) ซึ่งในที่นี้ก็คือมีสูตรว่า x กำลัง 2 บวก x ลบ 6 หารด้วย x ลบ2นะครับเมื่อ x เข้าใกล้2นะครับเราก็ให้สัญลักษณ์เป็น x แล้วก็ลูกศร2นะครับอยู่ใต้ลิมิต มีค่าเข้าใกล้ 5 หรือเท่ากับ 5 นั่นเองนะครับถัดไปถัดไปนะครับเราลองมาดูนิยามนะครับของลิมิตที่แท้จริงนะครับ บทนิยามก็คือบอกว่า เราจะกล่าวว่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับ มีค่าเท่ากับจำนวนจริง l นะครับ l ตัวนี้ต้องเป็นจำนวนจริงนะครับ แล้วเราก็จะอ่านสัญลักษณ์ตัวนี้ว่าลิมิตของ f(x) นะครับเมื่อ x ลูกเข้าสู่ a นะครับมีค่าเท่ากับ l นะครับนิยามจริงๆของมันก็คือบอกว่าสำหรับทุกๆจำนวนจริง ε ใดๆนะครับที่มีค่ามากกว่า0นะครับเราจะต้องสามารถหาค่าเดลต้านะครับซึ่งเป็นจำนวนจริงอีกหนึ่งตัวนะครับที่ขึ้นอยู่กับเอฟซิลอนตัวนี้นะครับ ที่มีค่ามากกว่า 0 ที่ทำให้ได้ว่าสำหรับ x ใดๆนะครับ absolute x ลบ a นะครับน้อยกว่าเดลต้าแล้ว นั่นก็คือบอกว่าสำหรับ x ใด ๆ ที่ x อยู่ห่างจาก a นะครับ น้อยกว่าเดลต้าแล้ว เราจะต้องได้ว่า absolute ของ f(x) ลบ l จะต้องมีค่าน้อยกว่า epsilon นั่นเองนะครับหรือค่าของฟังก์ชัน f ที่จุด x ดังกล่าว จะต้องห่างจาก l นะครับไม่เกิน epsilon นั่นเองนะครับ ซึ่งบทนิยามตรงนี้เขียนอยู่ในเทอมของเอฟซิลอนเดลต้านะครับซึ่งยากต่อการที่จะเข้าใจนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับ บทนิยามถัดไปก็คือเราแปลงนะครับภาษาที่อยู่ในเทอมของเอฟซิลอนกับดลต้านะครับให้เป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็คือบทนิยามต่อไปนี้นะครับ เรียกว่าเป็นบทนิยามแบบไม่เป็นทางการก็แล้วกันนะครับ นั่นก็คือเราจะกล่าวว่า ลิมิตของ f(x) นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับมีค่าเท่ากับจำนวนจริง l นะครับก็ต่อเมื่อ 2 ข้อต่อไปนี้ต้องเป็นจริงนะครับข้อที่ 1 ก็คือว่า f(x) นะครับเราสามารถประมาณได้ด้วยค่า l นะครับสำหรับค่า x ใดๆนะครับที่ใกล้นะครับแต่ไม่เท่ากับค่า a นะครับแล้วก็ข้อที่ 2 ก็คือว่า การประมาณค่าในข้อที่ 1เนี่ยนะครับเราสามารถทำให้ใกล้ได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับโดยการเลือกค่า x นะครับที่ใกล้เพียงพอกับค่า a นั่นเองนะครับถัดมานะครับก่อนที่จะไปพูดถึงการคำนวณนะครับเรามาดูทฤษฎีบทนะครับที่เอื้อนะครับต่อการคำนวณค่าของลิมิต ทฤษฎีบทชุดแรกนะครับก็คือบอกว่านะครับ ถ้าเกิดเราให้ L M A แล้วก็ C นะครับเป็นจำนวนจริงใดๆ ข้อที่ 1 เขาบอกว่า ถ้าลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเท่ากับ L นะครับแล้วก็ลิมิตของ f x x เข้าใกล้ a เท่ากับ m นะครับแล้วเราจะต้องได้ข้อสรุปว่า L จะต้องเท่ากับ m นะครับหรือพูดเป็นภาษาง่ายๆ ก็คือว่าถ้าลิมิตหาค่าได้นะครับ ค่าที่ได้จะต้องมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนั่นเองนะครับ ข้อ2นะครับบอกว่าลิมิตของค่าคงตัว c ใด ๆนะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a สังเกตดูนะครับ a ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ c นะครับเราจะได้ว่าค่าของลิมิตจะต้องเท่ากับ c นั่นเองนะครับนั่นก็คือลิมิตของค่าคงตัวใดๆ ได้ค่าคงตัวตัวนั้นกลับมานั่นเองนะครับส่วนข้อ 3 ก็คือลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้ a จะมีค่าเท่ากับ a นั่นเองครับทันมาต่อไปเราลองดูตัวอย่างนะครับของการนำทฤษฎีบทต่อไปนี้ไปใช้นะครับ ก็คือตัวอย่างนี้ก็จะเห็นง่าย ๆ นะครับ ลิมิตของ e นะครับ x เข้าใกล้ลบ2นะครับ ก็จะมีค่าเท่ากับ e นะครับ เนื่องจากว่า e เป็นค่าคงตัวนะครับ เป็นจำนวนอัตรกยะนะครับ ข้อ 2 ก็คือว่าลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้6นะครับ ก็มีค่าเท่ากับ 6 นั่นเอง เหมือนกับว่าเราแทน x ด้วย6นะครับ ถัดมา มาดู ทฤษฎีบทอีกหนึ่งชุดใหญ่นะครับก็คือทฤษฎีบทชุดที่2นะครับบอกว่าถ้าเรามีฟังก์ชันอยู่ 2 ตัวนะครับลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับมีค่าเท่ากับ l นะครับแล้วก็ลิมิตของอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือ g(x) นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a นะครับมีค่าเท่ากับ m นะครับ ข้อที่ 1เขาบอกว่าอะไร ข้อที่ 1 เขาบอกว่า ลิมิตของ f(x) บวกหรือลบ g(x) นะครับ เท่ากับลิมิตของ f(x) บวกหรือลบ ลิมิตของ g(x) นะครับ นั่นก็คือหมายความว่าเราสามารถแจกลิมิตนะครับเข้าไปที่ผลบวกหรือผลต่างระหว่าง 2 ฟังก์ชันได้นั่นเองนะครับ ข้อ 2 บอกว่า เรามีลิมิตของ c นะครับซึ่งค่าเป็นค่าคงตัวนะครับคูณอยู่กับฟังก์ชัน f(x) เราสามารถดึง c นะครับออกมาอยู่ด้านหน้าของลิมิตนะครับกลายเป็นลิมิตของ c โทษทีนะครับเป็นค่าคงตัว c คูณอยู่กับลิมิตของ f(x) นะครับหรือก็คือ c คูณกับ l นั่นเองนะครับ ข้อ3นะครับคล้ายๆกับข้อที่1 ก็คือว่า ลิมิตของผลคูณนะครับระหว่าง f(x) กับ g(x) เท่ากับผลคูณของลิมิต ระหว่างลิมิตของ f(x) คูณอยู่กับลิมิตของ g(x) นั่นเองนั่นก็คือลิมิตแจกได้ในผลคูณนะครับเสร็จแล้วนะครับอีกหนึ่งชุดใหญ่นะครับก็คือข้อ 4 คล้ายๆข้อ 3นะครับนั่นก็คือลิมิตสามารถแจกได้ในผลหารนะครับแต่ต้องพึงระวังไว้หน่อยนะครับจะแจกลิมิตเข้าไปในผลหารนะครับ ลิมิตของตัวส่วนนะครับ ต้องมั่นใจนะครับ นั่นก็คือ m จะต้องไม่เท่ากับ0นะครับ ถ้าเท่ากับ0เราไม่สามารถแจกได้นะครับ ทีนี้ข้อ5ก็คือ ถ้าเรามีว่านะครับเรามีลิมิตของฟังก์ชันตรรกยะนะครับก็คือมีตัวเศษกับตัวส่วนนะครับ ถ้าลิมิตของตัวเศษนะครับไม่เท่ากับ0นย์ะครับ นั่นก็คือลิมิตของ f(x) หรือ l นั่นเองนะครับ ไม่เท่ากับ0แต่ค่าลิมิตของตัวส่วนนะครับ ซึ่งก็คือ m นะครับลิมิตของ gx เท่ากับ m นะครับเท่ากับ0แล้ว เราสามารถสรุปได้เลยนะครับ ว่าลิมิตของฟังก์ชันตรรกยะตัวนี้หาค่าไม่ได้นั่นเองนะ ส่วนข้อที่6นะครับก็คือลิมิตของ f(x) ยกกำลัง n นะครับจะเท่ากับลิมิตของ f(x) นะครับแล้วค่อยยกกำลัง n ทีหลัง นั่นก็คือเวลาเรามีฟังก์ชันยกกำลังนะครับเราสามารถยัดลิมิตไปที่ตัวฐานได้เลยนะครับถัดมาชุดสุดท้ายแล้วนะครับ ก็คือในกรณีที่ถ้าเกิดว่า f(x) นะครับอยู่ในรากที่ n นะครับเราก็จะแบ่งนะครับ n ออกเป็น 2 กรณีก็คือรากที่เป็นเลข ลากเลขคี่กับรากที่เป็นรากเลขคู่นะครับ เราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดเป็นรากเลขคี่นะครับ เราสามารถยัดลิมิตเข้าไปที่ใต้รากได้เลยนะครับ แต่สำหรับรากเลขคู่ต้องพิจารณาหน่อยนึงนะครับ ก็คือเวลาจะยัดลิมิตเข้าไปแล้ว ลิมิตของด้านในจะต้องมีค่าเป็นบวกนะครับ อันนี้มาจากความจริงที่ว่าเราทราบว่าอะไรก็ตามที่อยู่ใต้รากที่เป็นเลขคู่นะครับต้องมีค่าเป็นบวกนะครับมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอนะครับ เสร็จแล้วข้อสุดท้ายก็คือ ลิมิตของฟังก์ชัน 2 ตัวยกกำลังซึ่งกันและกันนะครับ f(x) ยกกำลัง g(x) นะครับ เราจะได้ว่าลิมิต f(x) ยกกำลัง g(x) เท่ากับลิมิตของ f(x) ยกกำลังลิมิตของ g(x) นั่นเองนะครับถัดไปนะครับ เดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างนะครับอของการนำทฤษฎีบทนะครับ ที่เพิ่งจะกล่าวไปนำไปใช้นะครับ ก็คือตัวอย่างที่ 2 นั่นเองนะครับ ตัวอย่างที่ 2 บอกว่ากำหนดกราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) นะครับดังรูปต่อไปนี้นะครับ เราจะเห็นว่าเส้นโค้งที่ปรากฏนะครับ ก็คือกราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) นั่นเองคำสั่งก็คือว่า ให้พิจารณาหาค่าลิมิตนะครับต่อไปนี้นะครับ มีอยู่ทั้งหมด 4 ข้อนะครับให้เราต้องหานะครับ ทีนี้เรามาทำทีละข้อนะครับ มาดูข้อที่ 1 นะครับ ข้อที่ 1 เขาต้องการหาลิมิตนะครับ ของฟังก์ชัน f(x ลบ5นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ลบ2เราก็ใช้สมบัติของลิมิตนะครับ แจกเข้าไปในผลต่างนะครับ ก็จะได้เป็นลิมิตของ f(x ลบด้วยลิมิตของ5นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองมาพิจารณาดูรูปกราฟนะครับ เพื่อที่จะอ่านค่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2นะครับ อันนี้คือหน้าตาของกราฟที่กำหนดให้นะครับ สังเกตดูว่าเมื่อ x เข้าใกล้ลบ2นะครับ ซึ่งก็คือตรงนี้นะครับ x เข้าใกล้ลบ2ไม่ว่าจะเป็นทางซ้ายหรือทางบวกนะครับเส้นโค้งนะครับเส้นโค้งของเราวิ่งค่าของฟังก์ชันวิ่งเข้าหาค่าลบ2นะครับดังนั้นเราก็เลยได้ว่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2มีค่าเท่ากับลบ2ส่วนตัวข้างหลังนะครับลิมิตของ 5 ซึ่งเป็นค่าคงตัว ก็ได้ลิมิตของ 5 ก็ได้ 5 คืนมานะครับเพราะนั้นก็ได้เป็นลบ2ลบ5นะครับคำตอบก็คือลบ7 ถัดมาข้อ 2 นะครับ ก็คือเขาอยากให้หาลิมิตของ f(x) หารด้วยรูทนะครับของ1บวก f(x) ยกกำลัง2นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ 2 ก็คล้ายๆกับข้อ1นะครับใช้สมบัติของลิมิต เราแจกลิมิตเข้าไปที่ตัวเศษ แล้วก็แจกลิมิตเข้าไปที่ตัวส่วน ทีนี้เนื่องจากว่าเราสังเกตนะครับ ตัวส่วนนี่มันติดลากขึ้นเป็นเลขคู่นะครับ ก่อนที่จะยัดลิมิตเข้าไปเราต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าข้างใน ลากเนี่ยจะต้องเป็นบวกนะครับ แต่เนื่องจากว่าพอเรายัดเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าก้อนข้างในมันคือ1บวกลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ 2 นะครับและทั้งหมดยกกำลัง2แน่นอนนะครับ ลิมิตของ f(x) ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบนะครับทั้งก้อนนี้ต้องมีค่าเป็นบวกแน่ๆนะครับ เพราะเป็น 1 บวกอะไรบางอย่างที่ยกกำลัง2นะครับเสร็จแล้วเราก็มาอ่านค่าลิมิตนะครับจากกราฟนะครับ อันนี้ก็คือรูปกราฟนะครับ เสร็จแล้วเราพิจารณานะครับเมื่อ x เข้าใกล้ 2 นะครับก็คือค่าของฟังก์ชันวิ่งเข้าหาเลข 1 นะครับดังนั้นเราก็เลยได้ว่านะครับแทนค่าลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ 2 ด้วยเลข 1 นะครับคำตอบก็จะได้เป็น 1 ส่วนด้วย square root ของ 1บวก1กำลัง2นะครับหรือเท่ากับ 1 ส่วน root 2นั่นเองนะครับ ถัดมาข้อ 3 นะครับ ลิมิตของ f(x) คูณอยู่กับรูทนะครับของ x กำลัง2บวก1เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1นะครับ คล้ายๆ เดิมนะครับ ใช้สมบัติของลิมิตแจกลิมิตเข้าไปที่ผลคูณนะครับ เสร็จแล้วก็จะได้ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1นะครับ แล้วก็ลิมิตของรูท x กำลัง2บวก1เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1นะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาอ่านค่าลิมิตตรงนี้นะครับ จากกราฟนะครับเราจะได้ว่าเมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ซึ่งก็คือตรงนี้นะครับปรากฏว่าเส้นโค้งนะครับผ่านจุดตรงนี้ ซึ่งจุดตรงนี้ก็คือค่าของฟังก์ชัน ก็คือลบ1นั่นเองนะครับดังนั้นเราก็เลยได้ว่าค่าของลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ก็มีค่าเท่ากับลบ1นั่นเองนะครับส่วนลิมิต ก้อนหลังก็คือใช้สมบัติของลิมิตนะครับยัดลิมิตเข้าไปนะครับในรูทนะครับก็จะได้เป็นลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้ลบหนึ่งใช่ไหมครับ นั่นก็คือเดี๋ยวเราแทน x ด้วยลบหนึ่งเลย ก็ได้เป็นรูทของ ลบหนึ่งกำลังสองบวกหนึ่งนะครับ คำนวณเข้ามาเสร็จสับเรียบร้อยนะครับ ได้เท่ากับ ลบรูทสองนั่นเองนะครับ ถัดมาข้อสุดท้ายนะครับ ข้อสุดท้ายนะครับ ข้อนี้ยุ่งยากหน่อยหนึ่งนะครับ ขั้นแรกก็คือเราจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่เราต้องการจะหาคือลิมิตนะครับของฟังก์ชันตัวนี้ f x ลบ1หารด้วย f x ลบ2นะครับเมื่อ x เข้าใกล้ 0 สังเกตดูว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับ อันดับแรกเลยนะครับ ใช้สมบัติของลิมิตก่อนเนาะก็คือแจกลิมิตเข้าไปที่ตัวเศษ แล้วก็ลิมิตที่ตัวส่วนนะครับ ก็จะได้ลิมิตของ f(x ลบ 1 กับลิมิตของ f(x ลบ 2 แต่ทีนี้สังเกตดูว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับ เป็นกราฟของ y เท่ากับ f(x) นะครับ ไม่ใช่กราฟของ y เท่ากับ f(x ลบ 1 หรือ f(x ลบ2นะครับดังนั้นวิธีการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ก็คือเราจะต้องใช้เทคนิค นะครับของการแทนค่าด้วยตัวแปรตัวใหม่นะครับไอเดียก็คือว่า เดี๋ยวเราจะพิจารณานะครับก้อน x ลบหนึ่งนะครับให้เป็นตัวแปรโดดๆนะครับซึ่งในที่นี้ผมก็ขออนุญาตนะครับใช้เป็นตัวแปร y ก็แล้วกันนะครับก็คือสมมุติให้ y เท่ากับ x ลบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วในทำนองเดียวกันก้อน x ลบสองนะครับก็สมมุติให้เป็นตัวแปรโดดก็คือตัวแปร z ในที่นี้นะครับให้ z เท่ากับ x ลบสองเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนตัวแปรนะครับจาก x นะครับให้เป็นตัวแปร y กับตัวแปร z นะครับ เหตุผลก็คือเราจะได้สามารถอ่านค่าลิมิตของฟังก์ชันนะครับของตัวแปรโดดก็คือ y หรือไม่ก็ z นะครับจากกราฟที่กำหนดมาให้ได้นั่นเองนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาพิจารณานะครับ เนื่องจากว่าของเดิมเรามีว่า x เข้าใกล้ศูนย์นะครับถัดมาเราจะทำการเปลี่ยนตัวแปรนะครับ เพราะนั้นเราจะได้ว่าถ้า x เข้าใกล้ศูนย์แล้วเราจะได้ว่านะครับ y ก็จะเท่ากับศูนย์ลบหนึ่งนะครับ ก็คือ y จะเข้าใกล้ลบหนึ่งนั่นเองนะครับ ในทำนองเดียวกันถ้า x เข้าใกล้ศูนย์ z ก็จะเข้าใกล้ศูนย์ลบสองซึ่งก็คือลบสองนั่นเอง ดังนั้นเราก็สามารถทำการเปลี่ยนตัวแปรนะครับจาก ด้านตัวเศษนะครับจากเดิมตัวแปร x นะครับก็เปลี่ยนเป็นลิมิต fy นะครับแล้วก็ y เข้าใกล้ลบ1แล้วก็ด้านล่างเป็นลิมิตของ fz นะครับแล้วก็ z เข้าใกล้ลบ2ถัดมาเราก็สามารถนะครับอ่านลิมิตของ fy เมื่อ y เข้าใกล้ลบ1หรือในทำนองเดียวกันก็คือลิมิตของ fx นะครับเนื่องจาก y เป็นตัวแปรนะครับก็มองให้เป็น x ก็ได้ ก็คือลิมิตของ fx x เข้าใกล้ลบ1นั่นเอง ซึ่งพิจารณาจากกราฟนะครับก็คือมีค่าเท่ากับลบ1แล้วก็ในทำนองเดียวกันนะครับลิมิตของ fz เมื่อ z เข้าใกล้ลบ2ก็คือลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ลบ2นั่นเอง ซึ่งก็มีค่าเท่ากับลบ2เพราะนั้นก็จะได้เป็นลบเศษ1หารด้วยลบ2นะครับซึ่งก็คือเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับ สุดท้ายนี้นะครับ บทสรุปสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็นะครับก็คือเราได้ศึกษานะครับ นิยามแนวคิดและก็คุณสมบัติพื้นฐานต่างๆของลิมิตนะครับนั่นเอง